จัดจัดจัดวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมลากิเนโกหรือแมวนรกกันนั่นเองนะ ก็จัดเป็นหนักๆแม่งไปเลย ทุนร้อย ร้อยกว่าบาทก็แตกได้เชื่อผม หรือเปล่าไม่รู้ วันนี้ลองวัดใจเลยนะปกติไม่แตกหรอกนะ ทุนร้อยหนึ่งไงอย่าหวังเลย ก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมนะนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับจัดไป ก็ให้ไปมาแมวนรกวันนี้จะว่ายังไงดีแมวนรกจะแตะดีหรือเปล่า รอดูกันนะผมนะ โอ้โห คลิปกูจะจบไวไหมวะเนี่ย เออ สวยงามขึ้นกราบไปดอกนี้ไปต่อวาย วายช่องสามบางยีก็วายช่องสามบางยีก็สวยดีขึ้นกราบไปอีกดอกนึงนะ มามามา ส่งเริ่มมาดีเราเช็ดเคเต็มกราฟไปเลยดอกในคูณ8ซันด้วยโอ้โหอะไรกันครับนี่มันมาแล้วเว้ยมันมาแล้วเว้ยมาถึงมันก็แตกเลยว่ะมาถึงก็แตกเลยซุปเปอร์แมนกลับไป 524 บาท นะครับเมื่อนะจัดไปดีเบ็ดสิบแม่งเลยแล้วกันมาน้องฟรีนี่แหละน้องฟรีนี่แหละวันนี้ลองแบบลองกดน้องฟรียาวๆดูบ้างแล้วกัน เบื่อในฟงในฟรีแล้วอะไรเงี้ยอ้ะวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูบอกจะเอาน้องฟรีแม่งฟรีสปินจะเข้าเฉยหรอฟรีสปินจะเข้าเฉยหรอแต่ฟรีสปินเข้าก็ดีนะจัดมา จัดมาจัดมาจัดมาจัดมาจัดมาจัดมา เอาหน่อยเอาหน่อย มึงให้กูลุ้นอะไรจังเนี่ย โอ้โห กูลุ้นตั้งนานสุดท้ายแม่งไม่เข้า เช็ดขี้เอ้ยถึงกูจะบอกว่าอยู่นอกฟีก็ดีแต่ในฟีก็ดีกว่าไงสิบสองโอ้โหอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยกูกำลังบ่นอยู่โอ้โห อะไรกันครับเนี่ยก้อนโคตรใหญ่โคตรโตซุปเปอร์มิการเป็นหนึ่งพันสองร้อยบาทเอาดิ ก็มาดิครับก็มาดิครับ จัดไปดีเบ็ดยี่แม่งเลยแล้วกันมา ลุยกันต่อลุยกันต่อวันนี้ฟงฟีไม่ต้องเข้าแล้วมั้งเนี่ยฟงฟีไม่ต้องเข้าแล้วมั้งดูนอกฟีแม่งแต่ดีขนาดนี้รออะไรนะครับมายาวไปยาวไปไหลๆไปอย่างนั้นแหละสวยงามเต็มกราฟอีกดอกหนึ่งโอ้โหเช็ดที่ถ้ามันจะขนาดนี้นะ อะไรกันครับนี่ก้อนโคตรเนี่ยโคตรโตมาอีกแล้วเมื่อนะก้อนโตไป 616 บาทก็มาดิเช็ดขี้โหดฉันเมื่อน ก็ถ้าใครสนใจจะตามมาเล่นนะครับนะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ปังหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับเพื่อนสมัครฟรีผ่านเอเย่นนะครับผมโหดูดีแต่ดีขนาดนี้ยังไม่มากันอีกเหรอเพื่อนถามจริงดูสเก็ตเตอร์จะมาแล้วสเก็ตเตอร์ต้องมาแล้วรอบนี้สเก็ตเตอร์ต้องมาแล้วรับบอลเลตด้วยนะเมื่อนะลืมบอกผมลืมบอกโอ้โหแต่สเก็ตเตอร์ไม่เข้าอีกแล้วนี่ให้กูลุ้นหลายรอบแล้วนะ มันเริ่มให้กูลุ้นหลายรอบเกินไปแล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่าต้องจับแล้วน่ฟรีเนี่ยมันสเก็ตเตอร์สามตัวหลายรอบแล้วเพื่อน เอาหน่อยเว้เอาหน่อยเว้ทรงกำลังมาดีเลยนะทรงมาดีจัดๆเลยของวันนี้เต็มครับอีกแล้วเว้ยาวไป ยาวไปยาวไปยาวไป ไม่มีคำว่าเกลืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผม เอาเรื่องบอกเลยวันเนี้ย โอ้โหขึ้นกราฟไปดอกนึงผมดอกนี้คูณสองไป ยังไงกันต่อ ยังไงกันต่อดี ยังไงกันต่อดีโอ้โหตัวคูณคูณแปดหมับควายไปอีกดอกหนึ่งครับผม เอาเรื่องกระเบื้องแตกเอาเรื่องกระเบื้องแตกเช็ดโคกเช็ดเคมาดี แต่โคตรโหดเลยว่ะโอ้โหลักกี้ในกบมาดีจริงลักกี้ในกบมาดีจริงครับผม จัดไปอีกดอกหนึ่งนะหมับควายดอกนี้96บาทไปกันต่อ ไหลไหลไปอย่างนั้นไหลไหลไปอย่างนั้นแหละดีเลยกำลังมาดีเลยไหลไหลไปอย่างนั้นแหละ มา ขออีกสักหน่อยขออีกสักหน่อยบอกแล้ว ทุนร้อนเดียวมันก็ไต่ได้นะครับนะ ต้องใช้ต้องใช้ดวงค่อนข้างมากหน่อย แต่ก็ได้เชื่อผม จับมาจับมาครับผมจัดมาเออหูเต็มกราฟไปดอนอีกแล้วว่ามาอีกแล้วมาดิ ยังไงกันดีละครับก้อนใหญ่ก็โตมาอีกแล้วเว้ยก้อนใหญ่ก็โตมาอีกแล้วเว้ย ไป 500 นะประมาณอะประมาณ500นั่นแหละเออไปเบ็ด30กันต่อเลยแล้วกันนะครับจัดไปยาวๆจัดไปยาวๆหูไปขึ้นกราฟว่าเช็ดเค ดูมันเข้าดีดูมันเข้าดีโอ้โหอะไรขนาดนั้นวะขอสวยๆแจ่มๆ วยงามยังไงต่อโอ้โหเอเต็มกระไปดอกนี้ครับผมเคด้วยต่อแล้วคิวคิวมาไหมคิวไม่มานะไอแดงไหวแดงจัดแหลมลมาอีกสักหน่อยได้ไหมจัดแหลมลมาอีกสักหน่อยนะผมหมดกอกแล้วมันจะหมดกอกแล้วเหรอเนี่ย หมดไวไปปะเอ้ย เริ่มไม่ค่อยแตกแล้วเงินแต่ยังได้อยู่นะถึงจะเริ่มแตกเบา แต่ก็ยังแตกอยู่ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ผมมาต่อเรื่อยๆต่อเรื่อยๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะเพื่อนนะไอแดงในช่องแรกเสียดายไม่เข้า ตัวแพงซะด้วยไง ยังไงดีล่ะครับเนี่ยขอดอกหนักๆอีกสักดอกหนึ่งได้หรือเปล่า อยากได้ดอกหนักๆแพงๆอีกสักดอกหนึ่งแล้วเราจะพักผ่อน ไปเบ็ดเออเบ็ดห้าสิบแม่งเลยแล้วกัน มาสักสิบสปินจัดไป ลองดูว่ามเบ็ดห้าสิบโอ้โหสาลายมาดอกนี้หมับว่ายไปห้าร้อยกว่าบาทรู้เรื่องกันเลยทีเดียวมาดีเบ็ดห้าสิบอ่ะ จัดมาจัดมา จัดมา อุ้ยตัวคูณคูณหกนะพมอให้ยไปดอกนึงผมสามร้อยกว่าบาทเอาดิก็เอาดิเขาไปครึ่งกราบเช็ดเคแล้ววายช่องสามมาต่อแล้ววายการันตีกันแต่ไม่ใช่วายช่องสามธรรมดาเช็ดเคแล้วดูมันไหลและดูมันไหลต่อไปไม่หยุดไม่หย่อนโอ้โหรู้เรื่องกระเบื้องแต่ รู้เรื่องกระเบื้องแล้วกันไปเลยทีเดียวครับผมเช็ดเคส่งท้ายกันไปสักหน่อยนะ ครับนะจังหวะนี้โอ้โหดูไหลยังไหลไม่จบอีกอ่ะเช็ดเคเกินไปเกินไปโอ้โหวันนี้แตกไม่งอฟรีกันเลยนะเมื่อนะ